สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อที่ 4.3 นะคะ แนวคิดทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ก่อนอื่นเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับความหมายและความสำคัญนะคะ ในเรื่องของความหมายนะคะ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึงการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีด้านการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบดาวเทียมนำทางโลก เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะ มีรายละเอียดดังนี้นะคะ คือ 1. ด้านการรับรู้ระยะไกล เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ บนพื้นโลกและในชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ นะคะ โดยการเลือกใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ที่มีความละเอียดของภาพ และประเภทของดาวเทียมที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่อง นอกจากนี้นะคะข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล ยังเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันทีค่ะ 2. นะคะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และ 3. นะคะ ระบบดาวเทียมนำทางโลก เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้กำหนดตำแหน่งเชิงพื้นที่ และติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลักของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะ แบ่งออกเป็นได้ 3 ด้านด้วยกัน ดังที่กล่าวไปแล้วนะคะ ในส่วนนี้ก็จะเราจะมาลงรายละเอียดนะคะ 1. การรับรู้ระยะไกลนะคะ การรับรู้ระยะไกลเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุพื้นที่ และปรากฏการณ์บนพื้นโลก จากเครื่องเซ็นเซอร์นะคะ โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสกับวัตถุ เป็นการอาศัยพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อในการได้มาของข้อมูล มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1. ลักษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ลักษณะเชิงพื้นที่ของวัตถุบนพื้นโลก และ 3. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา กระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้ระยะไกลนะคะ มีข้อมูลดังนี้นะคะ 1. การได้มาซึ่งข้อมูล ได้จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงาน เช่น ดวงอาทิตย์ส่องแสง เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของพลังงานกับรูปร่างลักษณะบนพื้นผิวโลก เดินทางเข้าสู่เครื่องรับรู้ที่ติดตั้งในเครื่องบิน ยานอวกาศและดาวเทียม และบันทึกข้อมูลและผลิตเป็นข้อมูลในรูปแบบของภาพ หรือรูปแบบเชิงเลข 2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแปลตีความข้อมูลด้วยสายตา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเลข โดยมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลแผนที่ดิน ข้อมูลปฏิทินและสถิติการปลูกพืช และอื่น ๆ โดยทำการแปลตีความออกมาในรูปแบบของแผนที่ ข้อมูลเชิงเลข ข้อมูลในรูปแบบตาราง แผนภูมิ มีคำอธิบายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ เทคโนโลยีหลักที่2นะคะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ส่วนคือ 1. ข้อมูลหรือสารสนเทศ ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควรเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่อง และเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการตอบคำถามต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ และ 2. ข้อมูลอธิบาย ข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะ เป็นข้อมูลที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และรูปลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 1. ข้อมูลที่แสดงทิศทาง และ 2. ข้อมูลที่แสดงเป็นตารางกริดข้อมูลที่มีทิศทางแสดงเป็นทิศทางนะคะ ประกอบด้วยลักษณะ 3 อย่างคือ 1. ข้อมูลจุด เช่นที่ตั้งหมู่บ้าน โรงเรียนหรือวัด 2. ข้อมูลเส้น เช่น ถนนแม่น้ำา 3. ข้อมูลพื้นที่ หรือเส้นรอบรูป เช่นแหล่งน้ำผิวดิน ข้อมูลที่แสดงเป็นตารางกริดนะคะ จะเป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เท่ากันและต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ขนาดของตารางกริดหรือความละเอียดในการเก็บข้อมูล จะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการจัดแบ่งจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้ตารางกริด เช่น ภาพดาวเทียม หรือข้อมูลระดับความสูง องค์ประกอบที่ 2 นะคะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำเข้า เช่น เครื่องดิจิทัลสแกนเนอร์ เครื่อง GPS อุปกรณ์อ่านข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลและแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องปรินเตอร์ เครื่องพลอตเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่และคุณภาพแตกต่างกันออกไป องค์ประกอบที่ 3 โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบและสั่งงานต่างๆ เพื่อให้ระบบฮาร์ดแวร์ทำงาน หรือเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล มาทำงานตามวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะประกอบด้วย หน่วยนำเข้าข้อมูลและการจัดการข้อมูล หน่วยวิเคราะห์ หน่วยแปลงข้อมูล หน่วยแสดงผลและหน่วยตอบโต้กับผู้ใช้ องค์ประกอบที่ 4 บุคลากร ประกอบด้วยนักวิเคราะห์หรือสร้างระบบ และผู้ใช้สารสนเทศ โดยผู้ใช้ระบบหรือผู้ชำนาญการทางด้าน GS จะต้องมีความชำนาญในหน้าที่ และได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี โดยทั่วไปผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้เลือกระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน ส่วนผู้ใช้สารสนเทศคือนักวางแผน หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และองค์ประกอบสุดท้ายนะคะ องค์ประกอบที่ 5 คือขั้นตอนการดำเนินงาน ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด พราะการวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลที่ผิดพลาด สามารถจะทำให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งแรงงานความพยายามและค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ลงทุนไป จะกลายเป็นความสูญเปล่า ในการสร้างฐานข้อมูลที่ดี จึงต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดถูกต้อง เพื่อให้เป็นการประหยัด ฐานข้อมูลควรได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมาย ให้สามารถใช้ร่วมกัน ได้ในกิจกรรมหลากหลาย หลังจากขั้นตอนการดำเนินการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะ จะเข้าสู่กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสามารถในการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่หลายๆ ชั้นข้อมูลมาซ้อนทับกัน เพื่อทำการวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ หรือตามแบบจำลอง ซึ่งอาจเป็นการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่ายหรือซับซ้อน เช่นโมเดลทางสถิติหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากชั้นข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีการจัดเก็บอย่างมีระบบ และประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นอีกชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างไปจากชั้นข้อมูลเดิม และขั้นตอนสุดท้ายนะคะ หลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เราจะนำเสนอแสดงผลของข้อมูล โดยผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเสนอหรือแสดงผลได้ทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ ผลิตออกเป็นเอกสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผนที่และตาราง โดยใช้เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องพอตเตอร์ หรือสามารถแปลงข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการทำงาน ในโปรแกรมอื่น ๆ ในรูปแบบของแผนที่ แผนภูมิหรือตารางได้ค่ะ